าง Apple ได้ส่งบัตรเชิญให้กับผู้ร่วมงาน WWDC ปี 2020 กันแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันว่ามีอะไรยังไงบ้าง ไปชมกันครับ อัปเดตข่าวเกี่ยวกับเรื่องของงาน WWDC ปี 2020 กันสักหน่อยนะครับ ถ้าใครไม่รู้ว่า WWDC คืออะไร WWDC เป็นงานประชุมนักพัฒนาของทางฝั่ง Apple จะจัดวันที่ 22 ถึงวันที่ 26 มิถุนายนนี้นะครับงานในครั้งนี้สิ่งที่เราจะได้เห็นอย่างแน่นอนก็คือ การอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ครับไม่ว่าจะเป็น iOS 14 iPad OS 14 Watch OS 7 Mac OS รุ่นใหม่ tvOS รุ่นใหม่นะครับนอกจากนี้อาจจะได้เห็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนะครับทาง Apple ได้ ส่งบัตรเชิญออกมาให้กับผู้ร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของสื่อเอง หรือว่านักพัฒนาที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หลายๆ คนก็จะได้อีเมลฉบับนี้ เพื่อที่จะแจ้งให้ทราบว่างานจะเริ่มวันที่เท่าไหร่ แล้วก็มีเนื้อหาอะไรยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังครับ อย่างแรกก็คือเรื่องของงานคีโนตครับซึ่งจะเป็นงานแถลงข่าวเปิดตัว แล้วก็โชว์ซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ๆ ว่ามีอะไรยังไงบ้าง งานคีโนตนะครับจะเริ่มในวันที่ 22 เวลา 10 โมงเช้าครับตามเวลาท้องถิ่น แต่ว่าถ้าประเทศไทยก็จะตรงกับกลางดึกของคืนวันที่ 22 ย่างเข้าสู่วันที่ 23 นะครับนั่นก็คือเวลาเที่ยงคืนนั่นเองนะฮะระยะเวลาของงานคีโนตนะครับจะมีให้ทั้งหมดอยู่ 2 ชั่วโมง เราก็จะได้เห็นการนำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ ของ iOS เวอร์ชันใหม่ iPadOS เวอร์ชันใหม่ macOS เวอร์ชันใหม่ก็ไปดูว่าในนั้นมีอะไรบ้าง นอกจากนี้ครับสิ่งที่เราจะเห็นในงานครั้งนี้อีกก็ทางฝั่งของนักพัฒนาต่างๆ ทาง Apple เขาก็จะจัดเซสชั่นเพื่อที่จะให้ เหล่านักพัฒนาเราได้เข้าไปฟังบรรยายในหัวข้อต่างๆ ผู้ที่จะบรรยายแต่ละเซสชันนั้นก็จะเป็นวิศวกรของทาง Apple นะครับ มีมากกว่า 1,000 คน ที่จะแบ่งเป็นแต่ละเซสชันออกนะครับ ยกตัวอย่างอย่างนี้ครับ สมมุติว่าจะพูดถึงเรื่อง iOS ใช่ไหมครับ ทางวิศวกรของทาง Apple นั้นก็จะแบ่งกันว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรใหม่ใน iOS 14 ตรงนี้ มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆ ที่ถูกนำเสนอมาใน iOS 14 แล้วก็ทางวิศวกรนั้นจะถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับ ทางนักพัฒนานะครับเป้าหมายก็คือ เพื่อที่จะให้นักพัฒนาเหล่านั้น ได้ข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ เพื่อที่จะนำไปต่อยอดและก็พัฒนาเป็นแอปพลิเคชันของตัวเอง ก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับเขาก็จะแบ่งออกไปเลย ไม่ว่าจะเป็น Watch OS iOS iPad OS Mac OS นอกจากนี้ครับทางฝั่งของนักพัฒนานั้น สามารถที่จะ Request หรือว่าขอ เพื่อเข้าไปพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับทางวิศวกรของ Apple ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการทำการนัดหมายก่อนถึงจะได้สิทธิ์นี้นะครับเราสามารถรับชมการถ่ายทอดงาน WWDC ปี 2020 ได้ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง ทาง Apple จะถ่ายทอดสดหลัก ๆ เลย ก็คือผ่านที่หน้าเว็บไซต์ของ apple.com เราสามารถรับชมผ่านได้ทางนั้น นอกจากนี้ครับยังสามารถ รับชมผ่านทางแอปพลิเคชันได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันของ Apple Developer หรือรับชมผ่านทาง Apple TV นะครับ ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ถ้าใครอยากชมบรรยายสดนะครับ จากทางทีมงาน i m o d เราจะทำการถ่ายทอดผ่านทาง Facebook Live ที่หน้าเพจ iPhone มดดันเน็ตนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่า iPhone รุ่นไหนบ้างที่จะได้อัปเดตเป็น iOS 14 นะครับมาลุ้นกันว่ารุ่นพี่อย่าง iPhone 6s iPhone SE นั้น จะได้ไปต่อใน iOS 14 หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันที่ 22 นี้เราก็จะได้รู้กันถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆอย่างนี้ อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง i m o Official ของพวกเรานะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go